Hello nice to meet you again ยังไม่หลับกันใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาถึงการแนะนำตัวเองบ้างนะคะ การแนะนำตัวเองนั้นมีทั้งหมด 5 step นะคะ ก่อนอื่นเลย the first step greeting คือการทักทายนะคะ เราจะต้องทักทายฝ่ายตรงข้ามก่อนนะคะ the second one บอกถึงชื่อ เราควรที่จะบอกชื่อและนามสกุล ถ้าเกิดชื่อของเรายาวนั้น ควรที่จะมีชื่อเรียกที่ใช้แทนตัวด้วยนะคะ ข้อที่ 3 the third one บอกถึงอาชีพค่ะ ข้อที่4นะคะเราควรที่จะบอกเขาว่าเรามาจากไหน ข้อที่5นะคะเราควรที่จะบอกกับเขาว่า เรายินดีที่ได้รู้จักเขานะคะ แล้วจากนั้นเราก็ควรที่จะจับมือกับเขาเพื่อเป็นการทักทายด้วยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์มี special guest นะคะ มาจากบุรีรัมย์เลยนะคะ เราจะมาทักทายกันดูบ้างว่า เวลาเราแนะนำตัวซึ่งกันและกันเป็นยังไงบ้างนะคะ Hello how are you doing my name is Thaida Punying you can call me rabbit or p a t I am a r e g u l a r translator interpreter coordinator, and sometimes I also a driver. I come from Nakhon Ratchasima, but I was born in Ubon Anyway, it's nice to meet you. Hello, how are you today? My name is Gu Cui. My nickname is Tina. I come from China, and but right now I'm an English lecturer in Buriram Rajabat University. Anyway, nice to meet you. Nice to meet you too. ค่ะเห็นไหมคะตะกี้อาจารย์ตินากับอาจารย์รับบิดคุยว่าไงกันบ้างนะคะ ตอนแรกเลย อาจารย์ก็เริ่มด้วยจากการทักทายใช่ไหมคะ พอทักทายบอกว่า hello how are you doing เสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกด้วยชื่อและนามสกุล แต่ทีนี้ชื่อของอาจารย์ยาวๆนะคะ แล้วถ้าเกิดมันยาวมากๆฝรั่งจะเรียกถูกไหม ไม่ถูกแน่นอนเลยค่ะ โดยเฉพาะชื่อป่ายของอาจารย์เนี่ยนะคะ ทำไมอาจารย์ต้องเรียกตัวเองว่า rabbit รู้ไหมคะ เพราะว่าฝรั่งจะไม่ออกเสียง ตายนะคะ จะออกเป็นตาย ดังนั้นอาจารย์ยังไม่ตายนะคะ ทีนี้เรามาถึงข้อที่ 3 กันบ้าง ข้อที่ 3 คือการบอกอาชีพ อาจารย์มีทั้งหมดกี่อาชีพนะ 5 อาชีพด้วยกันใช่ไหมคะ มีอะไรบ้าง lecturer interpreter translator coordinator and driver ใช่ไหมคะ ทั้งหมด5 อาชีพนั้น เป็นอาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้อาจารย์มาจากไหนเอ่ย ใช่อุบลไหม หรือนครราชสีมา ลองไปฟังดูนะคะ ถ้าเกิดยังจับไม่ได้นะคะ ตอนสุดท้ายอาจารย์บอกว่าอาจารย์ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนเลยนะคะ อาจารย์ตินาก็เช่นเดียวกันนะคะ บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักตอนสุดท้ายคำว่า nice to meet you นั่นเองนะคะ อาจารย์ตินาและอาจารย์ก็บอกว่า nice to meet you too ใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อกันเลยดีไหม